นี่คือที่กรองกาแฟหรือว่า Coffee Filter ที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลก ราคาสูงถึง 119.9 ยูโร ทำไมมันถึงแพง มันทำให้กาแฟอร่อยขนาดจะได้มิชลิน 3 ดาวเลยเหรอ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ วัสดีค่ะ บุญช่องบุญนิสต้าค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะมาชงกาแฟโดยใช้เจ้า RS16 Intense Extraction Glass Filter กันค่ะ ซึ่งเป็น Coffee Filter หรือว่าตัวกรองกาแฟของยี่ห้อ Coffee Consulate นะคะ ที่เขาว่ากันว่าราคาแพงที่สุดในโลกเอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะค่ะ เพราะว่าเขามีตัว RS16M Metal Filter ที่ราคาแรงแซงหน้าไปแล้ว ตัว Metal Filter เนี่ยราคาสูงถึง 189ยูโรเลยค่ะ RS16 เนี่ยมีดียังไง เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะ ชื่อ RS16 นี่นะคะ มีที่มามาจากชื่อของผู้คิดค้นครีเอเตอร์2คนนะคะ R เนี่ยมาจากชื่อของคุณริคเคอร์ซับส่วน S เนี่ยมาจากชื่อของดรสเตเฟนชวาสซึ่ง 2 คนนี้เนี่ยนะคะ เป็นคนของสถาบัน Coffee Consulate ค่ะ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและอบรมเกี่ยวกับกาแฟของประเทศเยอรมัน ส่วน 16 เนี่ย มาจาก 16 กรัม ซึ่งเป็นสูตรชงกาแฟที่เขาแนะนำ ก็คือว่าใช้กาแฟ 16 กรัมในการชงนั่นเอง RS16 ได้ออกแบบแล้วก็ออกสู่ท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี 2014 นะคะ แต่ว่าเพิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น ไม่เพียงแต่ที่ประเทศไทย แต่ในหลาย ๆ ประเทศเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะ โดย RS16 นั้นเนี่ยหน้าที่ของมันตามแนวคิดแรกเริ่มก็คือการกรองกาแฟค่ะ ตัวอย่างของตัวกรองกาแฟที่รู้จักกันดีเนี่ยก็คือกระดาษกรอง แล้วก็มีพวกถุงผ้า หรือไม่ก็พวกสแตนเลสนะคะ เราจึงเรียกว่า coffee filter ไม่ใช่ dripper ค่ะแต่ด้วยการออกแบบที่นำเอาตัวกรองกับ dripper เนี่ยรวมเข้าไว้ด้วยกันในชิ้นเดียว จึงไม่ต้องใช้กระดาษกรอง แล้วก็ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ชงกาแฟในตัวด้วยเลย จากแนวคิดที่ว่าพวกสารอโรมาติกในกาแฟเนี่ย มันจะละลายได้ในน้ำและน้ำมัน รวมถึงตัวน้ำมันในกาแฟก็จะช่วยเพิ่ม mouth feel แล้วก็จะทำให้มี after taste ที่ยาวขึ้น เพราะว่ามันเคลือบอยู่ในปากพวกกระดาษกรองเนี่ยมันก็จะดูดซับน้ำมันเหล่านี้เอาไว้นะคะ และบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของกระดาษเนี่ยตกลงมาในน้ำกาแฟด้วย ถึงแม้ว่าการใช้กระดาษกรองเนี่ยจะทำให้เราได้กาแฟที่คลีน แต่มันก็แลกมากับการที่ต้องเสียเฟลเวอร์แล้วก็บอดี้ไปบางส่วนค่ะ RS16 เนี่ยเขาออกแบบเป็นทรงกระบอก ออกแบบมาให้ตัวสารอโรมาติกแล้วก็น้ำมันเนี่ยผ่านลงไปได้ ตัว Coffee Base ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ในตัว ไม่ต้องใช้กระดาษกรองหรือว่าฟิลเตอร์ อย่างอื่นมาช่วย ทำให้ไม่มีกลิ่นกระดาษ แล้วก็เฟรเวอร์ต่างๆ ที่ออกมาเนี่ย ก็ออกมาได้อย่างเต็มที่ ไม่โดนกระดาษดูดซับไปสำหรับดิปเปอร์ที่เป็นทรงกลวยนั้นนะคะ ก็จะมีแรงดันมากช่วงก้นของดิปเปอร์ค่ะ บางครั้งก็จะเกิดการสกัดที่ไม่สม่ำเสมอ channeling หรือว่า bypass ออกทางข้างๆ ได้ แต่ว่าทรงกระบอกเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเหมือนกับทรงกลวยค่ะ เจ้า RS16 เนี่ยนะคะ เขาออกแบบมาให้ชงแบบซิงเกิลคัพใช้กาแฟ 16 กรัม น้ำ 200 กรัม และใช้เวลาในการชงประมาณ 4-6 นาทีค่ะเรโช12.5 ถือว่าเข้มทีเดียว แต่ว่าก็จะเป็นการสกัดแบบช้าๆกึ่งแช่ทำให้กาแฟเนี่ยมีเฟรเวอร์ชัด หวาน after taste ยาวแล้วก็ขมน้อย แล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับวิธีการเทน้ำหรือว่ามีขั้นตอนการชงอะไรที่ยุ่งยากมาก ไม่มีกลิ่นกระดาษ ได้อารมาที่อยู่ในน้ำมัน แล้วก็มีแรงดันที่สม่าเสมอตระกูล RS16 เนี่ยเขามีทั้งหมด 3 วัสดุนะคะ ตัวที่เรามีเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลาสฟิลเตอร์ค่ะ เป็นแก้วแฮนด์เมดนะคะเป่าเอาทั้งชิ้นค่ะ ส่วนอีก 2 วัสดุนะคะ ก็คือตัว RS16M metal filter จะทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงทั้งก้อน แล้วก็ทำออกมาพิมพ์เดียวกันทั้งชิ้น ไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอยเชื่อม เขาบอกว่าตัวสแตนเลสนี้เนี่ยทำมาเพื่อแก้ปัญหาของแก้วที่ว่ามันอาจจะแตกได้ แล้วเมื่อมันเป็นแฮนด์เมดนะคะ มันก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะๆทุกตัวด้วยค่ะสแตนเลสเนี่ย เมื่อไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอยเชื่อม ก็จะไม่มีรสชาติเมทัลลิกเหล็กๆ เหมือนกับการใช้พวกเฟรนเพสหรือว่าเมทัลฟิลเตอร์ตัวอื่นๆ ค่ะ ราคาของตัวสแตนเลสเนี่ยก็จะแพงกว่าตัวแก้วค่ะ รสชาติก็จะแตกต่างจากตัวแก้วด้วยนะคะ ตัวสแตนเลสเนี่ยก็จะได้ความ ฟรุตตี้แล้วก็มีแอซิดิตี้ที่มากกว่า น่าจะเป็นเพราะว่าการเก็บกักแล้วก็คายความร้อนของตัววัสดุรวมถึงอัตราการไหลค่ะ และตัวสุดท้ายนะคะ RS16 ปอมค่ะ ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาจากโพลีออกซิเมทิลีนฟูดเกรด เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อเหมือนกันค่ะ ราคาเท่ากับตัวที่เป็นวัสดุแก้วนะคะ 119.9 ยูโร ค่ะ ตัวนี้เนี่ยรสชาติที่ได้เนี่ยก็จะหวานมากกว่าตัวอื่น ๆ ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีตัว ฐานอะคริลิกแบบนี้มาให้ค่ะ อันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้แกะใช้เลยนะคะ นี่มันก็จะเป็นอะคริลิกใสๆแบบนี้ แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ชอบฐานอะคริลิกอะค่ะ เราว่ามันดูไม่ค่อยสวยเนาะ เราก็เลยซื้อตัวฐานรองที่เป็นสแตนเลสมาเพิ่มค่ะ เรารู้สึกว่าตัวฐานรองสแตนเลสเนี่ยมันดูสวยกว่า ดูแข็งแรงกว่า เดี๋ยวเราจะมาลองชงตัวแก้วกันดูนะคะ เรามีแค่ตัวเดียวนะคะ เรามีตัวแก้วตัวนี้ตัวเดียว อีก 2 วัสดุเราไม่มีค่ะ จากสูตรที่เขาแนะนำในการชงนะคะ ใช้ 16 กรัม แต่ว่าเราอ่ะจะใช้ 14 กรัมค่ะ ใช้น้ำ 200 กรัมเท่าเขานะคะเลโชของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 14 ค่ะ อุณหภูมิน้ำ98 องศา ที่เราลดกาแฟลงเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเข้มไปค่ะ ถ้าคนที่ชอบกินกาแฟดริปเนี่ยก็อาจจะไม่ชินลดกาแฟลงมาก็จะกินได้ง่ายขึ้นค่ะ กาแฟที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเลดจากร้าน Passion b ู e ค่ะ ซึ่งเป็นเมล็ดแม่ห้องสอนโปรเซสพิเศษของทางร้านค่ะ เราบดโดยใช้คอมบันเต้ 31 คลิกนะคะ พอบดแล้วเนี่ยก็เขย่าเขย่าหรือว่าคนตัวผงกาแฟด้วยนะคะ เพื่อให้ผงกาแฟเล็กๆเนี่ยเขาตกลงไปอยู่ทางด้านล่างค่ะ แล้วพอเราเทลงบนเจ้าตัว RS16 เนี่ย ผงเล็กๆเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาอยู่ด้านบนแทนค่ะ ข้อควรระวังนะคะ เวลาบดกาแฟแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอา RS16 วางบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็เทผงกาแฟลงไปนะคะ ให้หาถ้วยหรือแก้วเนี่ยมาวางรองก่อน เนื่องจากว่ามันไม่มีกระดาษกรอง ดังนั้นพวกผงเล็กๆ เนี่ยมันก็จะร่วงลงมาค่ะ ถ้าเราวางลงบนเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ย มันก็จะตกลงไปอยู่ในกาด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเกลี่ยหน้ากาแฟนิดหน่อยนะคะ ให้ดูสม่ำเสมอหน่อย แต่ว่าไม่ได้ต้องเรียบเป๊ะนะคะ แล้วก็ค่อยเอาเจ้า RS16 เนี่ยไปวางลงบนเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องช่างค่ะ แล้วเราก็จะเทผงกาแฟที่หล่นลงมาในแก้วเนี่ยกลับเข้าไปในตัว RS16 ค่ะ แล้วเราก็ค่อยๆเทน้ำไปค่ะ ไม่ต้องมีวิธีการเทแบบคุมน้ำเป็นพิเศษนะคะ ขอเพียงแต่ว่าให้กาแฟเนี่ยเขาได้รับน้ำจนทั่วค่ะ และไม่จำเป็นต้องเทให้ได้ 200 กรัมตั้งแต่รอบแรกนะคะ ถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยล้นก็หยุดก่อนค่ะ รอให้น้ำไหลลงไปสักหน่อยแล้วเราค่อยเทต่อ ปกติเนี่ยก็จะใช้การเทไม่เกิน 2 ครั้งค่ะ รอจนน้ำไหลหมด ก็ทานได้เลย รสชาติตอนที่ชงเสร็จใหม่ ๆ เนี่ยจะร้อนมาก รสชาติจะยังไม่ชัด เพราะว่าเราใช้น้ำอุณหภูมิสูง อาจจะต้องรอให้เย็นลงนิดนึง พอดีกับที่ผงกาแฟเนี่ยนอนก้นหมดค่ะ อย่างตัวนี้นะคะ พอเย็นลงสักหน่อยเนี่ยเราก็จะได้ลูกเกดแบคเคอร์เลน์ริโคไลซ์ช็อกโกแลตหวานฉ่ำเลี่ยงน้ำลาย after taste ได้วิสกี้เบาๆ แต่ชัดแล้วก็ยาวมากค่ะ ถ้ายังไม่ชอบรสชาตินะคะ เราก็สามารถปรับเบอร์บทดูได้ค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องใช้เบอร์บทเดียวกับเรานะคะ กาแฟที่ชงด้วย RS16 เนี่ย มันจะมีฝุ่นฝุ่นของกาแฟเนี่ย ตกลงไปอยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์ข้างล่างด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่กินน่ะ ถ้าเราไม่ชอบฝุ่นฝุ่น เราอาจจะต้องเหลือตรงก้นๆ ไว้หน่อยค่ะ แล้วก็ถ้าชงแล้วน้ำมันไหลช้ามาก เวลาลากยาวไป 8-9 นาที หรือว่าตันเนี่ยก็ต้องลองปรับเบอร์บทให้หยาบขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้ามันไหลเร็วเกินไปเนี่ยก็ปรับเบอร์บทให้ละเอียดขึ้นค่ะจากที่เราลองใช้นะคะ ใช้ดีทีเดียวเลยค่ะ เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ว่าทำยังไงถึงจะดึงประสิทธิภาพของเจ้าฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นในการเทน้ำนะคะ แม้ว่าเราจะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะเทยังไง แต่แนะนำว่าก็ให้เทน้ำแบบที่เราถนัด แล้วก็ทำเหมือนเหมือนเดิม ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ และ จุดที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือ อย่าเทเบาเกินไปนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผงกาแฟบางส่วนเนี่ยเขาไม่โดนน้ำค่ะทำให้สกัดไม่สม่ำเสมอสำหรับการบูมเนี่ยต้องเทน้ำให้ผงกาแฟชุ่มน้ำซึ่งส่วนตัวเราเทน้ำแรงปานกลาง แล้วก็วนเป็นวงประมาณเหรียญ10 ค่ะ จนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะใช้ประมาณ 50-60 กรัม ในเวลาเราวๆ10-15 วินาทีค่ะ ทิ้งไว้ 30 วินาที แล้วก็ค่อยเทน้ำต่อค่ะ ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะถนัดเทน้ำแบบไหน แต่เราจะเทวนประมาณ 2-3 รอบ จนน้ำทั่วผงกาแฟเอ่อขึ้นมาเกินครึ่งของฟิลเตอร์ แล้วก็ค่อยเทลงตรงกลางจนเต็มค่ะ ก็จะได้น้ำประมาณ 150-160 กรัมค่ะ แล้วก็ใช้เวลาประมาณนาทีนิดๆ แล้วเราก็รอให้น้ำลดระดับลงมาประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็เทต่อจนได้น้ำ200 กรัมค่ะ จริงๆ แล้วเนี่ยวิธีการเทน้ำไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการสกัดมากนัก เพราะว่าข้อจำกัดทางด้านขนาดแล้วก็รูปร่างของตัวฟิลเตอร์ค่ะไม่ว่าเราจะเทแรงมากหรือว่าเทเบาหน่อย ถ้าเราทำให้มันเหมือนเดิม เวลาที่ได้มันก็มักจะไม่ค่อยแกว่งค่ะ จากการที่เราทดสอบกับเมล็ดกาแฟหลายๆตัวนะคะ หากเวลาไม่ได้ต่างกันระดับ1นาทีขึ้นไปเนี่ยรสชาติก็จะไม่ได้แตกต่างอย่างชัดเจนเท่าไหร่นักค่ะสำหรับเรื่องของเบอร์บดนะคะ เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการควบคุมรสชาติ แล้วก็การสกัดของฟิลเตอร์ตัวนี้เลยทีเดียวค่ะ ถ้าเป็นขั้วอ่อนเนี่ยนะคะ น้ำไหลช้า ก็จะบดหยาบหน่อยค่ะ เราบดโดยใช้ตัวคอมมาันเต้มาร์ครีนะคะ กาแฟขั้วอ่อนเนี่ยแนะนำให้ใช้ช่วงเบอร์บดที่ประมาณ 26-32 คลิกค่ะ แต่ถ้าเป็นขั้วกลางเราจะใช้ประมาณ 22-28 คลิกค่ะ ส่วนขั้วเข้มเนี่ยอันนี้เราไม่มีเม็ดค่ะ ก็เลยไม่มีข้อมูลมาบอกกัน เรื่องอุณหภูมิน้ำนะคะ ถ้าเป็นขั้วอ่อนเราจะใช้ที่ 96-98 องศา ถ้าเป็นขั้วกลางเราจะใช้ที่ 90-94 องศาค่ะ เวลาที่ได้เนี่ยก็ประมาณ 4-6 นาทีตามที่เขาแนะนำ สำหรับกาแฟขั้วอ่อนเนี่ยบางครั้งก็จะนานกว่านี้อีกนิดหน่อยก็ได้นะคะ เพื่อเพิ่มบอดี้อีกหน่อย แต่ไม่แนะนำให้จบเร็วเกินไปนะคะ เพราะจะทำให้สกัดได้ไม่เต็มที่ และให้รอจนน้ำเนี่ยไหลจนหมดนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้กาแฟตามอัตราส่วนจริงๆค่ะ หากจบประมาณ 4 นาทีแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบดื่มนะคะ เพราะว่ามันยังร้อนอยู่ กลิ่นและรสเนี่ย ก็จะยังไม่ชัดเจน ให้รอสักนิดนึงค่ะ คน ๆ สัก 2-3 รอบ เพื่อให้ผงกาแฟรวมตัวกัน แล้วก็นอนก้นแล้วก็อุณหภูมิเย็นลง ก็จะได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ เวลาที่ชงนะคะสำหรับขั้วอ่อน ถ้าประมาณ 4 นาทีเนี่ย ก็จะมี acidity เยอะหน่อยค่ะ ถ้าประมาณ 5 นาทีเนี่ย ก็จะออกบาลานซ์ขึ้น และถ้า 6 นาทีก็จะหวานค่ะ ถ้านานกว่านั้นเนี่ยบางครั้งก็จะติดขมได้ ข้อดีของเจ้า RS16 นะคะก็คือ วิธีชงไม่ยุ่งยากชงง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคการเทหรือว่าแบ่งเทน้ำหลายครั้ง ไม่ต้องใช้กระดาษกรองด้วย มีเปลืองกระดาษกรองค่ะ แล้วก็ไม่มีกลิ่นกระดาษหรือว่าพวกกลิ่นของเมทัลฟิลเตอร์นะคะ จุดเด่นของฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือมีเฟลเวอร์ที่ชัด บอดี้แน่น สูตรที่เราใช้ชงเนี่ยก็จะได้รสสัมผัสนุ่มลิ้นคล้ายน้ำผลไม้ แต่ถ้าใช้ 16 กรัมตามที่เขาออกแบบมานะคะ ก็จะได้รสสัมผัสแน่น ๆ ขนาดนมสดเลยทีเดียวค่ะ รวมถึงมันมีน้ำมันนะคะ ก็จะทำให้ after taste เนี่ย หอมค้างในปากได้ยาวนาน ถ้ากาแฟดีๆผ่านไป 10-15 นาที ยังอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นอโรมาของกาแฟได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับข้อเสียของ RS16 นะคะก็คือราคาแพงค่ะ แล้วมันก็มีแค่ไซส์เดียวทำให้เราสามารถชงได้ทีละหนึ่งเสิร์ฟและเนื่องจากไม่ได้ใช้กระดาษกรองนะคะ มันก็จะมีฝุ่นฝุ่นกาแฟ แล้วก็มีน้ำมันลอยหน้าอยู่ค่ะ บางคนไม่ชอบ ดูไม่น่ากิน ไม่คลีน และพอมีผงผงฝุ่นฝุ่นเนี่ยก็จะทำให้ช่วงก้นก้นแก้วเนี่ยกินไม่ได้ค่ะ ก็จะเหลือประมาณ 10มิลลิลิตร แต่ถ้าใครโอเคกับการกินกาแฟที่เป็นฝุ่น ๆ จะกินก็ได้นะคะ แต่ว่าเราอ่ะ ไม่ชอบค่ะ ข้อควรระวังในการใช้งานนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วว่า ตอนเทน้ำเนี่ย อย่าเทเบาเกินไป เพราะกลัวว่ามันจะมีผงละเอียดล่วงลงไปนะคะ มันจะทำให้ผงกาแฟบางส่วนเนี่ยไม่โดนน้ำหรือไม่ถูกสกัดอย่างสม่ำเสมอได้ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยถ้าใช้เป็นตัวแก้วเราก็ต้องระวังแตกนะคะ เพราะว่ามันราคาแพงค่ะ แตกขึ้นมาทีเนี่ยร้องไห้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าใช้ตัวฐานที่เป็นสแตนเลสแบบนี้เนี่ยนะคะ ก็จะร้อนมือนิดนึงค่ะ จับระวังระวังหรือถ้าเรามีแท่นวางเราก็ใช้แท่นวางก็ได้นะคะ Coffee Consulate เองเนี่ยเขาก็มีทำแท่นวางขายค่ะ แต่เป็นตัวใหญ่วางได้ 6 อันสำหรับเรื่องของการทำความสะอาดนะคะ เพราะว่ามันมีน้ำมันออกมาจากกาแฟเนี่ยเยอะกว่าดริปเปอร์แบบปกติ เราจึงควรใช้น้ำยา ล้างจานล้างคราบน้ำมันให้สะอาดค่ะ แล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดด้วยนะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ มีใครใช้ RS16 อยู่บ้างคะ ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ หรือว่ามีสูตรชงยังไง เล่าให้ฟังบ้างนะคะ ถ้าเพื่อน ๆ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกดนะคะ จะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะ บ๊ายบาย